จะเห็นได้ว่า วิดเจ็ตมี 2 ลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้ว คือ ลักษณะที่เป็นภาพมีสีสัน และลักษณะที่เป็นภาพขาวดำหรือสีจาง ๆ วิดเจ็ตที่เป็นภาพมีสีสันหมายถึงยังไม่มีการเพิ่ม วิดเจ็ตนั้นๆ ไปบนไซ์บาร์จึงสามารถทำการเลือก วิดเจ็ตนั้น ๆ เพื่อเพิ่มให้ทำงานได้ แต่หากวิดเจ็ต ที่เป็นภาพขาวดำหรือมีสีจาง หมายถึงมีการเพิ่มวิสเจ็ตนั้นๆ ไว้บนไซบาร์เรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถเลือกใช้วิสเจ็ตดังกล่าวได้อีก โดยมีวิธีการเพิ่ม ลบและตกแต่งวิสเจ็ตดังต่อไปนี้ วิธีการเพิ่มวิสเจ็ตย่อยลงในวิสเจ็ตไซบาร์ และวิธีการลบวิสเจ็ตย่อยออกจากวิสเจ็ตไซบาร์ สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนูเพิ่มวิดเจ็ตบนเทพทูลเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตบนวิดเจ็ตไซบาร์จะปรากฏหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตขึ้นมา สามารถคลิกเพื่อเลือกวิดเจ็ตที่ต้องการเพิ่มได้เลย เช่นเลือกวิดเจ็ตเว็บบอร์ดในหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตวิดเจ็ตเว็บบอร์ดที่เลือกไว้จะไปปรากฏอยู่ในวิดเจ็ตไซ์บาร์และจะสังเกตได้ว่า ในหน้าต่างเพิ่มวิจเจตวิจเจตเว็บบอร์ด ที่เลือกไว้ จะกลายเป็นภาพขาวดำหรือสีจางๆแสดงให้รู้ว่าไม่สามารถเลือกวิจเจตนั้นได้อีก ผลของการคลิกเลือก จะปรากฏวิจเจตเว็บบอร์ดปรากฏอยู่บนหน้าจอ เมื่อเลือกวิจเจตที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก ส่วนวิธีการลบวิจเจตย่อยออกจากวิจเจตไซด์บาร์ คลิกไปที่วิดเจ็ตที่ต้องการลบให้ Active หรือมีกรอบสีแดง จะมีรูปถังขยะเล็กๆ ให้คลิกที่ถังขยะนั้นเพื่อลบ และคลิกยืนยันการลบอีกครั้ง วิดเจ็ตนั้นจะถูกลบ จะสังเกตได้ว่าในหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตวิดเจ็ตที่ถูกลบแล้วคือเว็บบอร์ด จะกลายเป็นภาพสีอีกครั้ง และส่วนที่แสดงผลบนหน้าจอหลักก็จะหายไปด้วย การตกแต่งส่วนต่างๆของหน้าร้านใช้หลักการเดียวกัน ได้แก่ การคลิกเลือกในส่วนที่ต้องการตกแต่ง แล้วสังเกตเมนูด้านล่างว่าสามารถตกแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรได้บ้าง อย่าลืมเมื่อคลิกตกแต่งแล้วจะต้องมีการบันทึกทุกครั้ง จะปรากฏผลการตกแต่งให้เห็นในเวลานั้น ผู้เรียนคงต้องลองคลิกเลือกวิดเจ็ตต่างๆที่มีเพื่อดูผลลัพธ์การทำงานที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ด้วยตัวเองนะคะ